จากโจทย์ถ้าภาพด้านหน้าและภาพด้านข้าง ของรูปเรขาวิสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศเป็นดังนี้ แล้วจำนวนลูกบาศที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ ของรูปเรขาวิสามมิตินี้ เท่ากับข้อใด ทีนี้เราลองมาพิจารณาโจทย์จากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ยจะกำหนดภาพด้านหน้า และภาพด้านข้างมาให้ นี้เราลองลองนำภาพด้านล่างและภาพด้านข้างมาประกอบกันเป็นรูปเรขาที่สามมิติดูนำภาพด้านข้างไปเขียนไว้ และลองลองนำภาพด้านล่างมาข้างมาประกอบ หลังจากนั้นก็แต่งเติมให้เป็นรูปเรขาที่สามมิติจะได้ดังนี้และโจทย์ถามว่า จำนวนลูกบาศที่มากที่สุดเป็นไปได้เท่าไหร่เราลองมานับจำนวนดู เราเอาด้านบนออกไปก่อนเพื่อจะนับด้านที่เป็นฐานลูกบาศที่เป็นฐานลูกบาศที่เป็นฐานเห็นว่ามีทั้งหมด9ลูกและถ้าเรานำอีก 2 และอีก2มารวม ก็จะกลายเป็นมีมากที่สุดก็จะมีทั้งหมด13ลูก ดังนั้นคำตอบคือข้อที่สองคำตอบคือสิบ